ในหัวข้อที่แล้วนะครับเราก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของการเลือกรูปแบบการแสดงผลกันไปแล้วนะครับ ในหัวข้อต่อมาเราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการปรับแต่งหน้าตาเว็บไซต์ของเรากันนะครับ ถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปเรียนเนื้อหากันได้เลยนะครับ ส่วนแรกก็คือในส่วนของเว็บไซต์ด้านบนตรงนี้นะครับ ซึ่งเราสามารถจะทำการเพิ่มโลโก้ให้กับเว็บไซต์ของเราได้นะครับ หรือเราจะทำการเปลี่ยนรูปภาพหน้าปกนะครับ เว็บของเรา นะครับ หรือว่าจะเลือกประเภทส่วนหัวตามที่เราต้องการได้นะครับ ซึ่งเราสามารถที่จะเลือกเป็นแบบหน้าปกนะครับ หรือว่าแบนเนอร์ขนาดใหญ่นะครับ หรือว่าจะเลือกแบบแบนเนอร์นะครับ หรือจะให้แสดงเฉพาะชื่อของตัว เว็บเท่านั้นก็ได้เหมือนกันนะครับ เราสามารถเลือกได้ 4 รูปแบบด้วยกัน อีกส่วนหนึ่งนะครับที่เราสามารถกำหนดได้ก็คือในส่วนของการเพิ่มส่วนท้ายของเว็บไซต์ของเรานะครับ ซึ่งในการเพิ่มส่วนท้ายตรงนี้ เวลาเราสร้างหน้าเว็บขึ้นมานะครับ ทุกหน้าเว็บก็จะนำส่วนท้ายนี้ไปแสดงให้เราโดยอัตโนมัตินะครับ เช่นเดียวกับส่วนหัว ซึ่งในส่วนหัวเนี่ยในแต่ละหน้าเนี่ยเราสามารถจะปรับเปลี่ยนได้อิสระ แต่ในส่วนท้ายนะครับก็คือถ้าเราเปลี่ยนแล้วเนี่ยทุกหน้าเว็บของเรานะครับ ก็จะเปลี่ยนตามนะครับ ซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมาเรียนรู้กันนะครับ ในการใช้งาน ครับ เดี๋ยวเราจะมาดูในเรื่องของการเพิ่มโลโก้ให้กับเว็บไซต์ของเราก่อนนะครับ เราสามารถจะคลิกมองมาชี้ที่ด้านบนตรงนี้นะครับ ก็จะมีปุ่มเพิ่มโลโก้ขึ้นมาให้เรา เราก็ทำการคลิกเข้าไปนะครับ เราสามารถจะอัปโหลดนะครับไฟล์โลโก้ เข้าไป หรือว่าจะไปเลือกนะครับจากตัว Google Drive ของเราก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะทดลองอัปโหลดนะครับ ก็เลือก ไฟล์โลโก้ของเรา เสร็จแล้วก็กดปุ่ม Open ได้เลย สามารถที่จะเลือก แถบด้านบนตรงนี้ เพื่อให้เข้ากับตัวโลโก้ของเรานะครับ สามารถที่จะเลือกได้ เช่นเดียวกันนะครับ ตรงนี้ก็สามารถที่จะเลือกปรับเปลี่ยนรูปแบบของธีมนะครับในส่วนของสีธีมตรงนี้เพื่อให้เข้ากับโลโก้ของเรานะครับหรือถ้าเราไม่ต้องการก็สามารถที่จะกดลบตรงนี้ไปได้นะครับเดี๋ยวมาดูอีกวิธีหนึ่งก็คือเลือกจาก Google Drive นะครับ อย่างที่บอกนะครับ ถ้าเราสร้างตัวเว็บไซต์ผ่านตัว Google Drive นะครับ เราสามารถที่จะสร้างเป็นโฟลเดอร์นะครับแล้วก็จัดเก็บไว้ให้มันเป็นระเบียบมากขึ้นนะครับ ซึ่งในที่นี้ผมก็สร้างเป็นโฟลเดอร์ image เอาไว้นะครับที่อยู่ในโฟลเดอร์หลักตรงนี้อันนี้ก็คือตัวไซต์ที่เราสร้างนะครับที่อยู่ในโฟลเดอร์นี้ส่วนนี้ก็จะไว้เก็บรูปนะครับที่จะเอามาแทรกไว้ในไซต์ของเรานะครับ เวลาใช้งานนี้จะได้ไปด้วยกัน ก็ทำการเลือกเช่นเดียวกัน อันนี้เราก็จะได้โลโก้ เพิ่มขึ้นมานะครับ สามารถที่จะคลิกแก้ไขเพิ่มเติมได้นะครับใส่คำอธิบายก็ได้ หรือจะเข้าไปแก้ไขตรงนี้นะครับ ในส่วนของภาพหน้าปกนะครับ เราก็สามารถที่จะ เปลี่ยนนะครับ รูปภาพได้โดยการเลือกรูปภาพนะครับ จากแกลเลอรี่ อันนี้ก็จะเป็นแกลเลอรี่ของตัว Google Sites ที่ ได้เตรียมไว้ให้นะครับเราสามารถคลิกเลือกได้ สังเกตดูนะครับตรงนี้ ตัวภาพก็จะปรับแสงให้เราอัตโนมัตินะครับ พร้อมกับ4ตัวอักษรนะครับ ซึ่งเราสามารถจะคลิก ได้นะครับไม่ต้องการปรับตรงนี้คลิกสลับไปมาได้ หรือถ้ารูปที่เราเลือกแล้ว ไม่ตรงกับความต้องการนะครับ เราก็สามารถที่จะคลิก เลือกได้ ถ้าเราต้องการเลือกรูปภาพ จากไดก็ได้เช่นกันนะครับ อ่าก็สามารถที่จะคลิกตรงนี้นะครับอยู่ใน ตัว Google Sites ก็จะปรับสีปรับอะไรให้เราโดยอัตโนมัติเช่นกันนะครับ สามารถที่จะ เปลี่ยนแปลงได้นะครับ หรือเราจะทำการรีเซ็ตตรงนี้นะครับการตั้งค่าของเราก็จะกลับมาเหมือนเดิม ในกรณีที่เราต้องการอัปโหลดก็เช่นเดียวกันนะครับเราก็สามารถที่จะเลือกรูปที่เราต้องการอัปโหลดขึ้นไปได้ เดี๋ยวจะใช้รูปที่ทาง ตัว Google Sites เตรียมมาให้แล้วกันนะครับ ก็ใช้รูปเป็นสีของตีมนะครับ เพื่อให้เข้ากับตัวรูปของเรา ทีนี้ ในส่วนของประเภทส่วนหัวนะครับ อย่างที่บอกเราสามารถที่จะเปลี่ยนได้นะครับ 4 แบบด้วยกัน แบบแรกก็คือแบบหน้าปกนะครับ ก็จะแสดงแบบเต็มจออย่างนี้นะครับ แบบแบนเนอร์ขนาดใหญ่นะครับแล้วก็แบบแบนเนอร์ก็คือแบบปกติ หรือถ้าไม่ต้องการที่จะแสดงรูปก็เลือกเฉพาะชื่อเท่านั้นได้นะครับ ทีนี้ในส่วนท้ายนะครับ เอาเมาส์มาชี้ตรงด้านล่างตรงนี้นะครับ ก็จะมีปุ่มเพิ่มส่วนท้ายมาให้เรานะครับเราสามารถจะคลิกเพิ่มส่วนท้ายตรงนี้ สังเกตดูนะครับ กรณีที่ทำงานที่ส่วนท้ายตรงนี้นะครับ พื้นที่ด้านบนตรงนี้ก็จะเป็นสีดำนะครับ ก็คลิกกลับมาเพื่อทำงานตรงนี้ คลิกอีกทีหนึ่งก็เป็นการแก้ไขส่วนท้ายตรงนี้ เราสามารถที่จะเปลี่ยนนะครับ ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ อันนี้ก็ในส่วนของการปรับแต่งหน้าเว็บไซต์นะครับ ซึ่งเราสามารถที่จะ ปรับแต่งในส่วนของหน้าปกตรงนี้นะครับ ในส่วนหัวของเว็บไซต์ของเรา แล้วก็ส่วนท้ายของเว็บไซต์ของเรา ซึ่งเวลาเราสร้างหน้าเว็บไซต์ใหม่นะครับ ก็จะเป็นการสำเนานะครับ หรือว่าโคลนรูปแบบหน้าเว็บไซต์ของเรา ให้โดยอัตโนมัตินะครับซึ่งจะช่วยเราเนี่ยสร้างเว็บไซต์ได้เร็วขึ้นนะครับ